ดีค่ะน้องซาลีสวัสดีค่ะสวัสจดีแล้ววันนี้ใช่พี่หัอเจี๊ยบแล้วก็แอนเจลี่คลินิกนะคะ ก็วันนี้เป็นอีกหลาย ๆ ครั้งที่มา แล้วก็ได้มาพูดคุยกับแฟนแอนเจลี่คลินิกนะคะนี่ก็จะบอกความประทับใจ คือรู้สึกประทับใจที่มากจริงๆเนี่ยเคยไปหาคลินิกที่อื่นแต่ว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น เพราะว่าพี่ๆเนี่ยใส่ใจดูแลเหมือนพี่สาวดูแลน้องสาวมากกว่าค่ะ รีอยู่เสมอ ที่สำคัญคือไม่บังคับด้วย ถ้าไปคลินิกอื่นเหมือนจะเขาจะแบบยัดเยียดคอสอะไรให้นี้ใช่ไหมคะ แต่ว่าพี่เจียว่าจะดูว่าเราดูขาดบกพร่องตรงไหน หรือถ้าตรงไหนดีแล้วก็จะบอกว่าพอแล้ว เหมือนแบบจะรีเครียดทำจมูกเอาจริงแล้วพี่เจียก็พูดว่าไม่ต้องพอแล้ว มาดูส่วนอื่นแทนดีกว่า เช่นแบบเหนียงอะไรเงี้ย พอจะเก็บได้หรือผิวที่เราจะดูแลได้อะไรเงี้ยค่ะ ก็อยากให้ทุกคนลองมาปรึกษาแอนเจลิคลินิกมาปรึกษาพี่หมอเจี๊ยบก่อนละกันนะคะ แล้วจะรู้ว่าทำไมจะรี่ถึงติดใจที่นี่มาก Open class.